สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงพิธีหนึ่งในพระคัมภีร์ที่มีความสำคัญสำหรับผู้เชื่อพระเจ้าทุกคนก็คือพิธีบัพติศมา บัพติศมานี้เป็นพิธีที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาในสมัยพระเยซูเขาได้มาเทศนาสั่งสอนให้ ประชาชนทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจรอรับพระผู้ช่วย แล้วประชาชนเหล่านั้นถามว่า แล้วเราจะเตรียมตัวกลับใจเป็นคนดีอย่างไร ย้อนให้ทุกคนลงไปในน้ำเพื่อจุ่มตัวในน้ำแล้วกลับใจเป็นคนใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาได้ชำระบาปของเขา หรือว่าเขาได้ตายแล้วเกิดใหม่แล้ว และพระเยซูก็สั่งให้สาวกของพระองค์ทำพิธีนี้ ให้กับผู้ที่รับเชื่อในพระองค์เหมือนกัน ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ข้อที่ 18 ถึง 19 ได้เขียนไว้ ดังนี้บอกว่า หลังจากพระเยซูฟื้นคืนพระชนแล้ว พระองค์ได้ตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้เก่เราแล้ว เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนามชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขา ในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซู ให้สาวกของพระองค์ไปให้บัพติศมาให้กับคนที่รับเชื่อในพระองค์ และในพระธรรมมาระโกบทที่ 16ข้อ15ถึง16 ในที่นี้ กล่าวไว้ว่า พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน ใครเชื่อและรับบัติศมาก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูประสงค์จะให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์รับบัติศมา ในสมัยของพระเยซูมีชายคนหนึ่ง ได้มาหาพระองค์ในเวลากลางคืน ซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่สามบอกว่าชายคนนี้ชื่อนิโคเดมัสและเมื่อเขามาหาพระเยซูเขาสนทนากับพระองค์ พระองค์สอนเขาบอกว่าต้องบังเกิดใหม่ เท่านั้นจึงจะเห็นแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า ชายคนนี้ได้ถามพระองค์ว่าคุณเก๋มีอายุมากแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไร ในพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อที่ห้าพระเยซูได้ตอบเขาบอกว่า เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ แสดงว่าเราต้องเกิดใหม่และการรับบัติสมาก็คือการเกิดใหม่ เมื่อเราเกิดใหม่แล้วเราก็จะเป็นคนใหม่ที่เหมาะสมสำหรับแผ่นดินสวรรค์ การเกิดใหม่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเกิดใหม่ด้านเนื้อหนังแต่เกิดใหม่ ด้านความคิด ด้านทัศนคติด้านความเชื่อ ซึ่งเป็นตัวตนภายในของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้า และเราทำพิธีเพื่อยืนยันว่าเราเปลี่ยนตัวเองแล้ว ดังนั้นพิธีบัพติศมาจึงมีความสำคัญ และเป็นพิธีที่พระเยซูต้องการให้ผู้ที่เชื่อพระองค์ทุกคนทำพิธีนี้ ดังนั้นเมื่อใครสักคนหนึ่ง โตมากเพียงพอและศึกษาเรื่องของพระเจ้า จนเข้าใจแล้วถ้าเขาประสงค์ที่จะติดตามพระเยซูเขาต้องทำพิธีนี้ พิธีนี้จึงมีความสำคัญมาก แต่ว่าปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็คือ มีคนจำนวนหนึ่งตัดสินใจรับบัพติศมาไปแล้ว แต่ชีวิตของเขาไม่ได้เติบโตไม่ได้มีอะไรดีเลย เขาติดตามพระเจ้าแค่ระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นก็ทิ้งพระองค์ไป อย่างนี้ก็มีเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นพิธีนี้จะทำให้คนบังเกิดใหม่ได้อย่างไร ทำอย่างไรพิธีนี้จึงจะมีความสำคัญสำหรับเราเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม ในการบังเกิดใหม่นั้น พระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่ 8 เขียนไว้ข้อ 18 เขียนไว้บอกว่า เราต้องบังเกิดใหม่จาก พระวจนะที่เป็นความจริงของพระเจ้า แล้วก็พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ23 บอกว่าเราเกิดใหม่จาก พระวจนะที่เป็นอมตะความหมายก็คือเราต้องรู้ความจริงเข้าใจความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าแล้ว เปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนทัศนคติภายในแล้วพิธีที่ทำภายนอกจึงจะมีความหมาย ในพระธรรมยอห์นบทที่ 16ข้อที่ 13 ได้กล่าวไว้บอกว่าหน้าที่ของพระวิญญาณก็คือนามนุษย์ไปสู่ความจริง และในพระธรรมยอห์นบทที่ 17 ข้อ 17 ได้เขียนไว้บอกว่าพระวจนะคำของพระองค์เป็นความจริง เพราะฉะนั้น การที่เราจะเกิดใหม่จากพระวิญญาณก็หมายความว่า เราได้รับการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติความเชื่อความนึกคิดที่เป็นตัวตนภายในใหม่ของเราผ่านพระวจนะคำโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาแทนที่เข้ามาทำงานในตัวเราแล้ว ทำให้เรามีความนึกคิดมีความเชื่อ มีมุมมองใหม่ แตกต่างไปจากเดิมแล้ว อันนั้นถึงจะเรียกได้ว่าเราเกิดใหม่ จากพระวจนะหรือเกิดใหม่จากพระวิญญาณตามพระคัมภีร์ตรงนี้ แล้วถ้าเราเกิดใหม่ตรงนี้จริงแล้วการรับบัติศมาก็จะทำให้เรากลายเป็นคนใหม่ บัติศมาไม่เพียงแต่เป็นพิธีธรรมดาเท่านั้น แต่บัติศมาเป็นการยืนยันให้ทุกคนเห็นว่าเรากลับใจแล้ว เพราะว่าประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ากับซาตานซาตานพยายามที่จะให้ทุกคนที่ซาตานหาข้อบกพร่องได้นะฮะ ไม่มีโอกาสขึ้นสวรรค์ซาตานจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นฟ้องร้องพระเจ้า ดังนั้นการที่เราจะประกาศตัวว่าเราติดตามพระเจ้า เราจำเป็นต้องทำพิธีอะไรบางอย่าง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า เราตัดสินใจละทิ้งทางโลกติดตามพระเจ้าแล้วนะ ดังนั้นพิธีนี้จึงมีความสำคัญและเป็นพยาน ไม่เพียงแต่ให้มนุษย์เท่านั้นแต่ให้ชาวสวรรค์ได้รับทราบว่าเราติดตามพระเจ้าแล้ว ดังนั้นพิธีนี้จึงมีความสำคัญและเราจำเป็นต้องเอาใจใส่เพื่อให้ เราทำพิธีแล้วเราเกิดใหม่ได้อย่างแท้จริง มีพระคัมภีร์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงการเกิดใหม่อย่างแท้จริงเพิ่มมากขึ้น พระธรรมมัทธิวบทที่ 13 ตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 9 ได้กล่าวถึงคำอุปมาเรื่องผู้หว่างพืช บอกว่ามีชายคนหนึ่งหว่านพืชลงไป และพืชเมล็ดพืชบางชนิดก็ ตกลงไปในดินที่เป็นหนทาน นกก็มากิน นะฮะเมล็ดบางชนิดก็ตกลงไปในดินที่มีพื้นหินนะฮะเมล็ดเหล่านั้นก็งอกขึ้นมาเป็นลำต้น เล็กๆ แต่เมื่อแสงอาทิตย์ส่อง มาเมื่อความร้อนมา พื้นดินแห้งต้นไม้เหล่านั้นก็ตายไป ส่วนบางชนิดก็ตกลงไปในดินที่มีหนามหรือมีวัชพืชคุม มันก็เติบโตมาไม่ตายแต่ไม่สามารถเกิดผลได้ ส่วนบางชนิดก็ตกลงไปในดินดี ก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าน60 เท่าบ้าน 30 เท่าบ้านคำอุปมานี้มีความหมายว่า การสอนเรื่องราวของพระเจ้าให้ทุกคนเหมือนกับการหว่างเมล็ดเหล่านั้น และคนที่ฟานเปรียบเหมือนกับดินแต่ละประเภทเราจะสังเกตเห็นว่า ผู้หวานมีคนเดียวมีคนประเภทเดียวเท่านั้นมันเล็กก็มีชนิดเดียวเท่านั้น แต่ดินนั้นแบ่งเป็นสี่ประเภทหรือสี่ชนิด เพราะฉะนั้นการที่มเล็ดหรือต้นพืชพวกนั้นจะเกิดมาเป็นอย่างไรนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หวาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของมเล็ดแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน ว่าดินเป็นดินประเภทไหน ก็แสดงให้เห็นว่าการที่คนคนหนึ่ง จะเชื่อในพระเจ้า แลืจะเข้มแข็งหรือไม่อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความเป็นคนของคนคนนั้นว่าเป็นอย่างไร เราจะมาดูว่าคนแต่ละประเภท หมายถึงอะไรบ้างในพระธรรมมัทธิวบทที่ 13 ข้อที่ 18 กับ 19 ในที่นี้เขียนไว้บอกว่า ราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟานอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชนั้น เมื่อใครได้ยิงคำบ่อเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ มันร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หวานในใจเขานั้นไปเสีย นั่นเลยได้เก็บไม่ได้พืช ซึ่งหวานตกริมหนทาน ในที่นี้กล่าวไว้บอกว่า ดินที่ตกที่หนทาน ได้เก็บคนที่ ได้รับแล้วไม่เข้าใจ ตาตานเหมือนกับนกก็มาจิกกินหรือมาเอาไปมเมล็ดจะเลยไม่มีโอกาสเกินเราจะสังเกตเห็นว่าดินที่เป็นหนทานนะฮะมันเป็นดินที่ปิดสนิทมเมล็ดที่ตกลงไปไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ มันจึงไม่ไม่มีโอกาสเกินและในขณะที่มันอยู่บนผิวดินนะฮะนกมาเห็นก็กินไป เพราะฉะนั้นเมื่อเราฟานเรื่องราวของพระเจ้าถ้าเราไม่เข้าใจ เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ไม่ได้เข้าไปอยู่ในสมองหรือความนึกคิดของเรา มันเล็กที่เป็นคำสอนเหล่านั้นนะฮะก็ออกจากตัวเราไปนะฮะไม่มีโอกาสเกิด เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีใจปิดสนิท มีอคติต่อเรื่องเราของพระเจ้า ไม่เปิดใจรับฟังเลย คนเหล่านั้นก็ไม่ไม่มีโอกาสเกิดใหม่ ไม่มีโอกาสรับเชื่อพระเจ้า ดินชนิดที่สองใน ข้อที่ 20 ถึง 21 เขียนไว้บอกว่าเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในดิน ซึ่งมีพื้นหินนั้นได้เก็บบุคคลที่ได้ยิงพระวจนะแล้ว ก็รับทันทีด้วยความยินดี แต่ไม่มีรากลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการย่าลำบากหรือการข่มเหงต่างๆ เพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใด ในที่นี้บอกว่าเมล็ดที่ตกในดินที่เป็นพื้นหิน ได้เก่คนที่เข้าใจไม่ลึก เราจะสังเกตเห็นว่าดินที่มีพื้นหินนั้นผิวดินมีดินก็จริงแต่ ข้างในลึกนั้นเป็นหิน ดังนั้นเมื่อมเมล็ดพืชเกิดขึ้นมันจึงไม่มีรากลึกรากอยู่บนผิวดินเท่านั้น ดังนั้นผิวดินที่ บางๆอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าแสงอาทิตย์ส่งมาก็สามารถแห้ง แล้วทำให้ดินเมล็ดพืชนนั้นตายได้นะฮะไม่อาจไม่อาจเหลือชีวิตอีกแล้ว ดังนั้นจึงเกิดมาเป็นต้นอ่อนจากนั้นก็ก็ตายไป ตรงนี้ได้เก่คนที่ได้ยิงแล้วสนใจและรับเชื่อพระเจ้าเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ลดทิ้งความเชื่อไป เราจะสังเกตเห็นว่ามีคนจำนวนหนึ่ง ศึกษาเรื่องราวของพระเจ้ารับบัติศมาเป็นระยะเวลาสั้นๆ เข้ามาอยู่ในโบสถ์เข้ามาอยู่ในคริสตจักรได้ไม่นานพอเกิดปัญหาขึ้นมา ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้น ทำไมเขาจึงสอนตรงนี้ทำไมจึงมีบัญญัติข้อนั้น เมื่อไม่กระจ่างก็เห็นว่าเป็นภาระเห็นว่าชีวิตที่ไปทำอย่างอื่น ไปทางอื่นมันดีกว่าก็ละทิ้งทางของพระเจ้าไป คนเหล่านี้ที่ออกจากโบสถ์ไปก็เท่ากับ หรือเหมืองกับมเมล็ดพืชที่เกิดมาเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ยังไม่มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เลย ตายไปเรียบร้อยแล้ว ในข้อที่ 22 เขียนไว้บอกว่า เมล็ดซึ่งหวานกลางหนามนั้นได้เก็บบุคคลที่ได้ยิงพระวจนะ แต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติ รับพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผล ในที่นี้บอกว่า เมล็ดพืชที่ตกลงในดินที่มีหนามหรือมีวัชพืชคุม ได้เก่คนที่ ยังกังวลเรื่องทรัพย์สินในโลกใบนี้ และสิ่งเหล่านั้นรับพระวจนะหรือคุมพระวจนะไว้พระวจนะจึงไม่มีโอกาสเติบโตเราจะสังเกตเห็นว่า ดินถึงแม้จะเป็นดินดี แต่ถ้ามีต้นไม้อื่นมีวัชพืช หรือมีต้นหนามอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมเมล็ดตกลงไปเนี่ยมเมล็ดก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันมเมล็ดใหม่นั้นนะฮะแต่ต้นไม้ที่ใหญ่กว่าที่เป็นวัชพืชหรือหนามหรือต้นไม้ที่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้นั้นนะฮะมันสูงกว่ามันใหญ่กว่า มันก็เแย่งอาหาร มันก็ปีบานแสงไม่ให้แสงกระทบกัน ต้นที่เกิดใหม่ต้นที่เกิดใหม่ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้อื่น จึงไม่ตายแต่ไม่มีโอกาสเกิดผล ดังนั้นเวลาเราจะทำไร่ไถนา เราต้องตัดต้นไม้ใหญ่เราต้องกำจัดวัชพืชเพื่อให้พืชที่เราปลูกนั้นมีโอกาสเจริญเติบโตเต็มที่ ถ้าเราไม่ตัดต้นไม้ใหญ่ก่อน ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่นั้นจะไม่มีโอกาสเกิดผล ถ้าเป็นดอกไม้ก็จะไม่มีดอกมีแต่ ลำต้นกับใบแค่นี้เท่านั้น แล้วถ้ามันอยู่ต่อไประยะหนึ่งครบกำหนดเวลามันอาจจะเก่ตายไปโดยสูญพันธุ์ไปเลย เพราะไม่มีมเมล็ดที่เกิดจากต้นที่อยู่ใต้ต้นไม้อื่น เราจะสังเกตเห็นว่า วัชพืชตรงนี้นะฮะ ที่เป็นต้นหนามตรงนี้หมายถึงทรัพย์สินความร่ำรวยหรือ สิ่งอื่นๆที่เป็นเรื่องทางเนื้อหนังทางโลก เราจะสังเกตเห็นว่าวัชพืช หรือต้นหนามในพระคัมภีร์ตรงนี้ มันมีชีวิตอยู่ได้เพราะดินเลี้ยงมัน ถ้าดินไม่เลี้ยง ดินก็จะเป็นดินดีให้มเมล็ดพืชที่เราหว่านใหม่ เจริญเติบโตได้ แต่เพราะดินเลี้ยงวัชพืชพวกนั้น วัชพืชพวกนั้นจึงมีโอกาสคุม ทำให้เมล็ดที่เราหว่านใหม่นะไม่มีโอกาสเจริญเติบโต ในชีวิตจริงของคนก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราเลี้ยงสิ่งอื่น เราเลี้ยงความร่ำรวย เลี้ยงชื่อเสียงเกียรติยศเลี้ยงวัฒนธรรมประเพณีอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ที่มันเหนือกว่าความเชื่อในพระเจ้า สิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับวัชพืชที่คุมคำสอนของพระเจ้า ทำให้คำสอนของพระเจ้าไม่อาจเติบโตในชีวิตของเราได้ ดังนั้นคนประเภทนี้ได้เก่คนที่มาเชื่อในพระเจ้า และเป็นสมาชิกโบกไม่ออกจะโบกหรอกแต่ไม่ได้เข้มแข็ง วันไหนอยากเข้ามานมัสการก็มาวันไหนไม่มาก็ไปที่อื่นนะฮะเรื่องไหนที่ทำแล้วได้ประโยชน์ก็ทำเรื่องไหนที่ไม่ทำก็ไม่เอาใจใส่ ประเภทนี้มันอาจจะไม่ได้ลัดจะโบกไปแต่ในขณะเดียวกัน ไม่ได้สนับสนุนงานของพระเจ้าชีวิตไม่ได้เติบโตในพระเจ้า ไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้อื่น อยู่เพื่อตัวเองคนเดียวเท่านั้น เพราะไม่มีโอกาสเกิดมาได้เพื่อจะเพลพานเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยอย่างนี้ ซึ่งถ้าผู้ตามพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้บอกว่าต้นไม้ไหนไม่มีผลจะถูกตัดทิ้ง และพระเจ้าจะเก็บเกี่ยวมเมล็ดเพื่อไปไว้ในยุ้งฉางของพระองค์ คนที่ไม่มีโอกาสเกิดผลก็เท่ากับไม่มีโอกาสเก็บเกี่ยวไปไว้ในแผ่นดินสวรรค์เลย นั่นส่วนข้อที่ 23 เขียนไว้บอกว่า ส่วนเมล็ดซึ่งหวานตกในดินดีนั้นได้เก่บุคคลที่ได้ยิงพระวจนะนั้นและเข้าใจ คนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าน 60 เท่าบ้าน 30 เท่าบ้าน ในนี้อธิบายไว้บอกว่า ดินดีได้เก่คนที่ได้ยิงพระวจนะแล้วเข้าใจ ก็แสดงให้เห็นว่าการเข้าใจพระวจนะนั้นมีความสำคัญมากต่อการเกิดใหม่ด้านความเชื่อ ถ้าไม่เข้าใจพระวจนะ จะทานเป็นเพียงแค่พิธีเผียวเผิน มันไม่มีความหมายอะไรนะในที่นี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าคนที่เข้าใจพระวจนะ เปรียบเหมือนกับดินดีที่มีทุกอย่างพร้อม และเมื่อพระวจนะเข้าไปก็เหมือนกับเมล็ดที่เข้าไปแล้วเกิดขึ้นได้นะฮะ มีทุกอย่างพร้อมที่จะทำให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตได้และเกิดผลมากมาย ผลของมันอาจจะไม่เท่ากันแต่เกิดผลทั้งหมด ผลร้อยเท่าก็น่าจะหมายถึงคนที่รับเชื่อพระเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้า พร้อมที่จะอุทิศทั้งชีวิต เพื่อพระเจ้าเพื่อการงานของพระองค์ เช่นคนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเดินทางไปมิชนนารีโดยไม่ได้รับเงินไม่ได้รับอะไรเลยเพื่อ งานของพระเจ้าเพื่อให้คนอื่นในเดนไกลได้รับเชื่อพระเจ้าประเภทนี้น่าจะเรียกได้ว่าเกิดผลร้อยเท่า เกิดผล60เท่าก็น่าจะหมายถึงคนที่อาสารับใช้พระเจ้าเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็แล้ว แต่แต่ยังรับเงินเดือนยังมีบางอย่างที่ทำเพื่อตัวเองอยู่นะฮะก็เกิดผลตัวหนึ่งนะฮะเกิดผล 30 เท่าก็น่าจะหมายถึงสมาชิกทั่วไปที่ยังทำอาหากิน ทำธุรกิจของตัวเองเป็นหลักแต่สนับสนุนงานของพระเจ้าถวายเงินอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีกิจการในโบสถ์ในคริสตจักรก็สนับสนุน ในพระธรรมลูกา บทที่ 8 ข้อที่ 15 ลูกาได้บันทึกถึงคำอุปมาเรื่องดินสี่ชนิด และข้อ 15 ได้อธิบายถึงดินดีไว้ในที่นี้บอกว่า เมล็ดที่ตกในดินดี หมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยิงพระพจนะแล้วจดจำไว้ด้วยความด้วยใจซื่อสัตย์ดีงามจึงเกิดผลโดยความทรหกอดทนบรรชบับใช้คำว่าเกิดผลโดยความเพียร แสดงว่าการที่จะเกิดผลจากพระวจนะหรือคำสอนที่หวานลงไปนี่ต้องใช้ความอดทน ต้องใช้ความเพียรพยายาม มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าง่าย ๆ เพียงชั่วข้ามคืนต้องใช้เวลาศึกษาต้องเอาใจใส่ต้องบำรุงเลี้ยง ต้องมีความอดทน ต้องมีความเพียรพยายามลักษณะนี้ ดังนั้นคนที่เชื่อพระเจ้า แล้วไม่ได้เอาใจใส่สิ่งเหล่านั้นทำเพียงแค่พิธีบัพติศมาเฉยๆคนเหล่านั้นไม่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นคนเกิดใหม่อย่างแท้จริง และถ้าใช้วิธีนั้นทำให้คนเกิดใหม่ มากที่สุดก็เป็นเพียงแค่เหมือนกับดินชนิดที่สองก็คือดินพื้นหินที่เกิดแล้วสุดท้ายก็ตาย เพราะว่าไม่มีรากที่ลึกได้เพียงพออย่างนี้จากคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชเปรียบเทียบกับเรื่องการเกิดใหม่หรือการรับปฏิสมา ชี้ให้เราเห็นว่าถ้าเราประสงค์ที่จะ เกิดใหม่ในพระเจ้าเราจำเป็นต้องเกิดใหม่ในจิตใจ ถึงจะเกิดผลกับเราอย่างแท้จริง เรามาดูตัวอย่างที่สำคัญในพระธรรมมัทธิวบทที่สามข้อ 13ถึง17 ซึ่งได้ได้กล่าวไว้ถึงตัวอย่างการรับปฏิสมาของพระเยซู มัทธิวบทที่ 3 ข้อ13ถึง17ได้กล่าวไว้บอกว่า แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอนที่แม่น้ำจอแดน เพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่าน แต่ยอนทูลห้ามพระองค์ว่า ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่จะที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ แต่พระเยซูตรัสตอบยอนว่าบัดนนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการแล้วยอนก็ยอม เมื่อพระองค์ทรงรับบัติสมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำและในทันใดนั้นฟ้าก็เิดออก และพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดูนกพิราบสถิตอยู่บนพระองค์ และนี่ในมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก ในที่นี้ได้กล่าวไว้บอกว่า พระเยซูได้ไปหายอนที่กำลังเทศนาอยู่ที่แม่น้ำจอแดน เพื่อขอรับบัพติศมา แล้ว ยอนก็บอกว่าไม่จำเป็นละเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมแล้วดี แล้วไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมาเพื่อชำระบบาปหรือกลับใจใหม่ แต่ยอนบอกว่าบัดนี้สมควรที่เราจะทำความดีให้ครบทุกประการ ถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นเหตุผลให้พระเยซูรับบัพติศมา ความจริงการรับบัพติศมาโดยทั่วไปเราหมายถึงคนที่กลับใจจากความผิดความบาปกลับใจจากการไม่ได้เป็นมิตรกับพระเจ้า และต้องการประพฤติตัวดีต้องการคืนดีกับพระเจ้าคนนั้นจึงรับบัพติศมาเพื่อพิสูจน์การกลับใจของเขา แต่สำหรับพระเยซูเองดีแล้วซึ่อสต์ต่อพระเจ้าแล้วพระดีต่อพระองค์แล้ว ทำไมต้องรับบัพติศมา พระเยซูบอกว่าสมควรจะทำให้ครบถ้วน เราจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่พระเยซูจะรับบัติสมา พระเยซูมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปก็คือทำมาหากินทำการทำงานเพื่อเงินเพื่อธุรกิจเพื่ออะไรก็แล้วแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเป็นหลัก ก่อนที่พระเยซูจะรับบัติสมาพระเยซูไม่ได้ทำพันธกิจของพระเจ้าโดยตรงด้วยการเดินทางไปเทศนา ไม่ได้ประกาศตัวเป็นพระเจ้าไม่ได้เยียวยารักษาใครโดยตรง แต่หลังจากที่พระเยซูรับบัพติศมาแล้ว พระเยซูได้เปลี่ยนทิศทางของการดำเนินชีวิตจากการอยู่เพื่อทำหากินเลี้ยงปากท้อง ไปเป็นการมีชีวิตอยู่เพื่อทำพันธกิจของพระเจ้าประกาศเป็นดินสว่างของพระองค์ หลังรับบัพติศมาพระเยซูใช้เวลา 40 วันในการอธิษฐาน ต่อพระบิดาในถิ่งธุรกันดารและต่อสู้กับมันร้าย เมื่อพระเยซูมีจิตใจเข้มแข็งมากเพียงพอแล้วพระองค์จึงเดินทางมาประกาศเทศนา มาช่วยงานนะฮะมารักษาคนเจ็บคนป่วย ในเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า ถ้าเรารับบัติสมาแล้วเราเปลี่ยนใหม่ชีวิตเราจะดีขึ้นได้ แต่ละหลายครั้งเรารับปฏิสมาแล้วเราไม่ได้เกิดใหม่อย่างแท้จริง เพราะว่าเราทำพิธีเฉยๆแต่เราไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอย่างแท้จริง ดังนั้นถ้าการรับบัติสมาเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากการอยู่เพื่อตัวเองไปเป็นการมีชีวิตที่ดีเพื่อพระเจ้าเพื่อสังคมเพื่อผู้อื่น ทุกคนที่รับบัติสมาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจากตัวอย่างการรับบัพติศมาของพระเยซูที่ไม่ได้รับบัพติศมาเพื่อคืนดีกับพระเจ้าเพราะพระองค์ดีต่อพระบิดาอยู่แล้ว แต่พระองค์รับบัพติศมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จากการอยู่เพื่อตัวเองไปเป็นการอยู่เพื่อผู้อื่นอยู่เพื่อพระบิดา ทำให้พระองค์ประสบความสำเร็จ พระเยซูใช้เวลาประมาณ 3 ปีกว่า ในการเดินทางประกาศเทศนาสั่งสอนและมีผู้ติดตามพระองค์มากมายนี่คือความสำเร็จที่เห็นจากการที่ พระเยซูรับเป็นสมาและอุทิศตัวเพื่อการงานของพระองค์ ดังนั้นในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรารู้ดีว่าชีวิตของเราไม่ดี เราต้องการรับเชื่อพระเจ้าลงต้องการรับบัติสมาเพื่อเกิดใหม่ แล้วหลังจากรับบัติสมาเราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราใหม่ อย่างแท้จริงเหมือนพระเยซู เราก็จะมีชีวิตที่ดีได้ทั้งสิ้นแต่หลาย ๆ ครั้งเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้และเราไม่ได้ทำตามคำสอนในลักษณะนี้ การรับปฏิสมาจึงไม่มีความหมายอะไรเลย เป็นเพียงแค่พิธีเฉยๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับพวกเราในวันนี้ก็คือใครก็แล้วแต่ที่อยากเชื่อพระเจ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ ต้องรับบัติสมา แต่การรับบัติสมานั้น ประการที่หนึ่ง ต้องศึกษาเรื่องพระเจ้าให้เข้าใจให้กระจ่าง ให้เราเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อภายในให้ได้ก่อน และประการที่สองเมื่อเรารับปฏิสมาเสร็จแล้ว เราต้องเปลี่ยนทิศทางการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องรู้เป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเราจะไปในทางไหนทาพิธีเสร็จเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนได้อย่างแท้จริงนะมิฉะนั้นแล้วพิธีบัติสมาก็จะเป็นเพียงแค่พิธีลอยๆเปล่าประโยชน์ ไม่มีผลต่อชีวิต ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสำหรับคนที่รับบัติสมาแล้ว และคนที่กำลังจะรับบัติสมา ขอให้ทุกคนไปในที่ทางนี้ และเราก็จะเกิดเป็นคนใหม่ มีผลมากใหม่เพื่อพระเจ้า เพื่อมนุษยชาติในพระนามของพระองค์ และสุดท้ายเราจะได้รับการเก็บเกี่ยวไปไว้ ในแผ่นดินสวรรค์ เหมืองที่ คำอุปมากล่าวไว้ว่าเมล็ดที่เกิดผลจะได้รับการเก็บเกี่ยวไปไว้ในสวรรค์ หรือเหมือนที่พระเยซูตรัสไว้บอกว่าทุกคนที่บังเกิดใหม่ จากน้ำและพระวิญญาณ จะเห็นแผ่นดินสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรครับ